พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โครงการแข่งขัน Maker Startup ครั้งที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตสำหรับโรงงานในปัจจุบันกำลังจะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอินดัสทรี4.0 โดยใช้เทคโนโลยี IoT Internet of Things เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับ การพัฒนาบุคลากรของโรงงาน ให้พร้อมรับเทคโนโลยี IoT รวมทั้งส่งเสริมนักประดิษฐ์ หรือเม k เกอร์ให้ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง จึงเป็นสิ่งสำคัญครับ สวทช ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการแข่งขัน Maker Startup ครั้งที่ 1 ในหัวข้อโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรม จากนั้นจะจับคู่กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้ผู้ชนะคือทีม NU Maker Club และบริษัทวุฒิศักดิ์ A Static Care จำกัด รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม The Technology Heat และบริษัทก้องเกียรติ c h t ไท e จำกัด และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม AS ARM และบริษัท CPF ประเทศไทย จำกัดมหาชน สนับสนุนการแข่งขันโดย n e c t e c h สวทช และหน่วยงานพันธมิตร